การแสดงข้อความหมิ่นประมาท และสร้างความเกลียดชัง บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ แต่โดยสามัญสำนึกแล้ว การแสดงความคิดเห็นนั้นต้องไม่เป็นข้อความหมิ่นประมาท ซึ่งก็คือการใส่ความผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติยศ และได้รับความเดือดร้อน โดยไม่มีหลักฐานยืนยัน ในประเทศไทย ประมวลกฎหมายอาญาได้ระบุความผิดจากการหมิ่นประมาท นอกจากนี้ยังมีการแสดงความคิดเห็นอีกประการหนึ่ง ที่ผู้เสียหายอาจเรียกร้องให้ศาลพิจารณาเป็นคดีความได้ นั่นคือการแสดงความคิดเห็นที่สร้างความเกลียดชัง ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นที่จูงใจผู้อื่นให้มีความเกลียดชัง ต่อผู้เสียหาย ด้วยถ้อยคำอันให้ร้ายหรือดูหมิ่น จนทำให้ผู้เสียหายเดือดร้อน จัดว่าเป็นความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมที่จะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยเฉพาะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น รัฐบาลในบางประเทศ ได้มีความร่วมมือกับกลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อกลั่นกรองข้อความแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด ของเว็บไซต์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับเว็บมาสเตอร์ หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ ให้เป็นผู้กลั่นกรองข้อความบนเว็บบอร์ดโดยตรง ซึ่งปัจจุบันพบว่าสมาชิกเว็บบอร์ดจะช่วยดูแลเนื้อหาของการแสดงความคิดเห็นด้วยกันเองทำให้การกลั่นกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น